yeah oh yeah เธอไม่ชอบผู้ชายดีดีมึงบอกมึงชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดกูมีกันชายอยู่เต็มแบกแพ้เลยดีวันนั้นรีบ w i t ิสแมน ไม่ดีโคตรอินเธอไม่คลิปแรงที่แท้มึงก็ชอบผู้ชายเร็วๆบอกกูดีกันไปกูไม่แบกกูไม่เป็นเทรนก็แดมเพลงนี้กูให้มึงเต็มเพลง คุยพอมึงตายเย็นเนี่ยกูเลวพอยังคุย พอยังอะเขาแค่คือบนดอยเมากันชาเมาไฟลอย smoking มาพอเป็นแซนตำรวจมากูไม่แคร์ซิเป็นลิงทำกูเซ LSD every day จอดรถควางหน้าคอนโดตบเด็กวัดแย่งปิ่นโตพอพี่ทำแบบนี้แล้วมันดูแบดพอยังถ้าชอบความในแบดแล้วนี่เอย่าแบดพอยัง I don't wanna sad I don't wanna m a d รอแป๊บนึงแล้วพอดีแม่โทรตามคิดยิงชเฉยๆ all the way กินข้าวราดแกงกูไม่เพย์เยี่ยวลงทะเลเอาเนื้อใส่จานคนกินเจสาวมากูเย่เย่เย่ ฟังดึก e ก i ว l no condom กินด้วยมือ no ช้อนสอม เยลสีม่วง is common ชอบจิบน้ำใบกระท่อมขโมยทองชอบวิ่งเล่าวิ่งบนทางยาว วิ่งโคตรไววิ่งโคตรไกล พอพี่เติมมา ขับรถแข่งเด็กแว้นบนกระบะกูแดน โดนข้าวปากเป็นแสน แต่ว่าผมไม่แบ่งมองเมื่อคืนกูแหง AFK ในแรง ในห้องเรียนกู ฉันไม่ดี แต่เธอเองก็ไม่ใช่นางฟ้าและฉันไม่ใช่เจ้าชายรูปงามที่นางคอยเธอบนหลังมาเคยดีมาก่อน แต่ตอนนั้นเธอมองไม่เห็นเงินกูจะเลวให้ดูพ่อแม่มึงกูจะด่าไม่เว้นหรือกูต้องโดดยาสักที มึงจะได้ละกูแบบปิดไม่เคยคิด ฟอร์เมตาซีนสโมกกัญชลีมีเทซียำลงกับนิโคตินตากูแดง เหมือนกับอีเธอจีเธอชอบคนเลวกูแม่งคนเฟล ไม่เป็นแมงลาคนดี เธอนี้ห่างกูนี้ห่างสโมก e ี d เมาอยีเปล่า ที่เธอชอบ กูเลยต้องเมากะทอม เพเธอจะชอบกแทกใจ จะเล่นแบบนี้ แม่งกระแทกใจ เดินเธอทิ้งเลยเดินตามแม่งไป ฉันเลยต้องใบไม้กินกับยาแก้ไอพอเข้าใจ พอเข้าใจ พอที่ฉันมีมันก็ไม่เท่าไรมีแต่บอท้ายแต่ซ้อนมอไซค์แต่รถกูแซงซ้ายจนพอแม่งตายเลย มึงบอกมึงชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดกูมีกันชายอยู่เต็มแบ็คแพ็คเลยด w วันนั้นรีวิ h ดิสแมนไม่ิดโคตรลิ้นทำไมงคิอแปลกที่แท้มึงก็ชอบผู้ชายเร็วๆบอกกูดีเกินไปกูไม่แบดกูไม่เป็นเทรนด์ก็แจมเพลงนี้กูให้มึงเต็มเพลงคุยพอมึงตายเย็นเนี่ยกูเลวพอยังคุย เย้เย้เย้เย้เย้กูเร็วพอยังอะคุยคุยคุยคุยเฮ้กูไม่บอกว่ารักกูให้เลยฟักกูเป็นเทนพอยังอะ